สำหรับประโยค这个晚餐真棒แปลว่าอาหารนี้อร่อยมากจริงๆ คำว่า这แปลว่านี้ คำว่า顿แปลว่ามื้อ คำว่า晚餐แปลว่าอาหารค่ำคำว่า เจนปังแปลว่ายอดเยี่ยมจริงๆ สำหรับประโยค我แปลว่าฉัน คำว่า完全แปลว่าทั้งหมด คำว่า ผมอีกเห็นด้วย จากประโยคนี้ กรุณาอย่าลืมว่าคำวิเศษในภาษาจีนจะวางหน้าคำที่มันขยาย